คนคะ เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ก็รอให้รถดำลงมานะคะ นี่อันนี้ก็คือกองกข้าวนะคะที่เสร็จเรียบร้อยนะคะนนลงมาคนเดี๋ยวเราจะให้ดูข้าวใส่ลขไปคนเห็นไหม มีตะกแตนด้วย นี่เยอะเลย จังหวัดนี้นะคะก็ดูกระตูนไปเลย ไม่รู้เขาเรียกกระตูนหรือว่าอะไร ดูเกมสีปายนะคะทุกคนเขากำลังเปิดรถทุกคนเขาลงแล้ว ก็จะประมาณนี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วยนะคะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ บ๊ายบาย